ู้นะครับสำหรับเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้นั้นเนี่ยก็จะมีเนื้อหาย่อยๆ 3 หัวข้อด้วยกันนะครับได้แก่เรื่องของความหมายการเรียนรู้นะครับแล้วก็ประเภทของการเรียนรู้ และสุดท้ายครับเป็นเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาความหมายของการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า learning เป็นคำหลักสำคัญนะครับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 นะครับที่ได้กล่าวไว้ว่าให้ผู้เรียนนั้นทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนนั้นมีความสำคัญที่สุดกับกระบวนการจัดการศึกษาก็จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตามธรรมชาติ แล้วก็เต็มตามศักยภาพนะครับเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นนะครับการจัดการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยจึงมีคำศัพท์หลายคำที่ใช้คำว่าการเรียนรู้ เช่น คำว่าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ หรือแม้กระทั่งคำว่าผลการเรียนรู้เป็นต้นนะครับ รวมถึงนะครับเพื่อเป็นการเน้นความสำคัญของผู้เรียนนะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองจากการให้บทบาทของผู้สอนเนี่ยเป็นสำคัญที่สุดเนี่ยก็มาเป็นเน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญประเภทของการจัดการเรียนรู้นะครับเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับประเภทของการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับการจำแนกประเภทของการจัดการเรียนรู้นั้นอาจจะแบ่ง เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนก เช่น อาจจะจำแนกเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธิพิสัย เจตพิสัย หรือทักษะพิสัย นะครับ หรืออาจจะจำแนกอีกอย่างหนึ่งนะครับ เป็นการจำแนกการเรียนรู้ตาม การเรียนรู้วิชาภาษาไทย การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับ เป็นการจำแนกการเรียนรู้ของเด็กประถมวัย การเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา การเรียนรู้ของเด็กระดับมัธยมศึกษา อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งตามแนวคิดของโรเบิร์ตกาเย่นะครับได้จำแนกประเภทของการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนนะครับเอาไว้8 ประเภทด้วยกันนะครับ ประกอบไปด้วย 1. การเรียนรู้สัญญาณ 2. การเรียนรู้การเชื่อมโยงสิ่งเร้าและการตอบสนอง 3. การเรียนรู้แบบลูกโซ่ 4. การเรียนรู้เชื่อมโยงถ้อยคำ 5. การเรียนรู้แยกแยะสิ่งเร้า 6. การเรียนรู้มโนมติ 7. การเรียนรู้หลักการ และ 8. การเรียนรู้การแก้ปัญหา ทฤษฎีการเราสามารถแบ่งได้เป็น 3 ทฤษฎีดังนี้นะครับ 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผู้ที่ปัญญานิยม 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสรรสร้างนิยม 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม behaviorism นักคิดคนสำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ฮาร์บลอฟวัตสัน และสกินเนอร์ นักคิดในกลุ่มนี้มองธรรมชาติของมนุษย์ ในลักษณะที่เป็นกลาง คือไม่ดีและไม่เลวการกระทำต่างๆ ของมนุษย์ เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมของมนุษย์ เกิดจากการตอบสนองสิ่งเร้า stimulus response การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรมนิยมนี้ให้ความสนใจกับพฤติกรรมมาก เพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด สามารถวัดและทดสอบได้ 1.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาร์ทลอฟพาร์ทลอฟเชื่อว่า การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต เกิดจากการวางเงื่อนไข โดยเขาได้ทดลองกับสุนัข โดยการสั่นกระดิ่ง แล้วนำผงเนื้อใส่เข้าไปในปากสุนัขทำซ้ำๆกันหลายๆครั้งในลักษณะเช่นเดียวกัน จนสุนัขเกิดความเคยชินกับเสียงกระดิ่ง และเมื่อได้กินผงเนื้อเป็นเวลาหลายครั้งติดต่อกันตามปกติ สุนัข จะหลั่งน้ำลายเมื่อมีผงเนื้อในปาก แต่เมื่อนำผงเนื้อมาคู่กับเสียงกระดิ่งเพียงไม่กี่ครั้ง เสียงกระดิ่งเพียงอย่างเดียว ก็ทำให้สุนัขน้ำลายไหลได้ แสดงว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึ้น เดิมที สุนัขไม่ได้หลั่งน้ำลาย ไม่ได้ยินเสียงกระดิ่ง แต่เมื่อนำกระดิ่งไปคู่กับผงเนื้อ สุนัขก็หลั่งน้ำลาย เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง โดยไม่ต้องมีผงเนื้อพับล็อก สรุปปรากฏการเรียนรู้จากการทดลองได้ดังนี้ 1. กฎการลบพฤติกรรม law of extinction ความเข้มข้นของการตอบสนองจะลดลงเรื่อยๆ ถ้าให้ร่างกายได้รับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขกับสิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไขห่างกันออกไปมากขึ้น 2. กฎแห่งการคืนกลับ law of spontaneous recovery ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการวางเงื่อนไขที่ลดลงไป เพราะได้รับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเพียงอย่างเดียว จะกลับปรากฏขึ้นอีก และเพิ่มมากขึ้น ถ้าร่างกายมีการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไข 3. กฎแห่งความคล้ายคลึงกัน generalization มีสาระว่า ถ้าผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยการตอบสนอง จากการวางเงื่อนไขต่อสิ่งเร้า ที่วางเงื่อนไขหนึ่งแล้ว ถ้ามีสิ่งเร้าอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเดิม ผู้เรียนก็จะตอบสนองเหมือนกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขนั้น 4. กฎแห่งการจำแนก discrimination ถ้าผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยการตอบสนอง จากการวางเงื่อนไขต่อสิ่งเร้าที่ต่างจากเงื่อนไขเดิม ผู้เรียนก็จะตอบสนองแตกต่างกันออกไปจากสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขขึ้น 1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตสันวัตสันได้นำทฤษฎีของพาฟลอฟมาใช้ และนำมาทำการทดลองกับคน โดยมีความรู้สึกและอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง อารมณ์ที่เกิดขึ้น เช่น อารมณ์กลัว ซึ่งมีผลต่อสิ่งเร้าบางอย่างตามธรรมชาติอยู่แล้วนั้น ก็จะทำให้กลัวสิ่งเร้าอื่นๆได้ด้วย เขาได้ทำการทดลองกับบุตรชาย โดยการนำหนูสีขาวมาให้เด็กเล่นคู่กับเสียงดัง จนเด็กเกิดความกลัว และมีผลต่อความกลัวในสัตว์ที่คล้ายคลึงกัน การนำหลักการเรียนรู้การวางเงื่อนไขมาใช้ก็คือ ต้องสร้างความชอบในสิ่งที่เรียน เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรม และนำหลักการเรียนรู้มาใช้คือ 1. การนำหลักการลดพฤติกรรมมาใช้ โดยการลดในสิ่งที่ต้องเรียนรู้ซ้ำซากควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย 2. การนำกฎความคล้ายคลึงกันมาใช้ เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 3. การนำกฎแห่งการจำแนกมาใช้ โดยการอธิบายถึงความแตกต่างของสิ่งที่เรียน 1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขด้วยการกระทำของ B.F. Skinner B.F. Skinner นะครับได้ทำการทดลองกับหนู แล้วก็นกพิราบนะครับพบว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจาก ผู้เรียนเป็นผู้กระทำ โดยการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง หากว่าการกระทำใดนะครับได้รับการเสริมแรงนะครับมีแนวโน้มที่จะทำให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอีกกฎแห่งการเรียนรู้ที่ได้จากการทดลองของสกินเนอร์ก็คือ กฎแห่งการเสริมแรง โดยมี 2 เรื่องด้วยกันครับ 1. ตารางกำหนดการเสริมแรง schedule of reinforcement เป็นการใช้กฎเกณฑ์บางอย่างนะครับ เช่นเวลาหรือว่าพฤติกรรมนะครับมาเป็นตัวกำหนดการเสริมแรง 2. อัตราการตอบสนอง response rate เป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเสริมแรงต่างๆ นะครับ ซึ่งจะเกิดขึ้นมากหรือว่าน้อยหรือว่านานคงทนถาวรเพียงใดย่อมแล้วแต่ ตามหลักการของสกินเนอร์สรุปได้ว่าระยะแรกของการศึกษานั้นนะครับต้องให้รางวัลตอบสนองทุกครั้ง การเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้น และดำเนินไปอย่างได้ผลแล้วก็เป็นที่น่าพอใจ แต่เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้ว ควรที่จะเว้นการเสริมแรงที่เป็นการเสริมแรงแบบแน่นอนลงเสียครับหันมาใช้การเสริมแรงที่เป็นระยะทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วย ให้ผู้เรียนนั้นได้ปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริงของเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งชีวิตจริงนั้นเป็นการตอบสนองของบุคคลไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการเสริมแรงทุกครั้งไป 1.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ และกฎการเรียนรู้ของทอนได สรุปได้ดังนี้ครับ กฎแห่งความพร้อม law of readiness ที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดได้ดี ถ้าผู้เรียนนั้นมีความพร้อมทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจ 2. กฎแห่งการฝึกหัด law of exercise ที่ว่าการฝึกหัดนั้นนะครับหรือว่าการกระทำบ่อยๆด้วยความเข้าใจ จะทำให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร 3. กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ law of use and disuse ที่กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้นั้นเกิดการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่งความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้น หากได้มีการนำไปใช้บ่อยๆหากไม่มีการนำไปใช้ ก็อาจจะลืมได้ และ 4. กฎแห่งผลที่พึงพอใจ law of effect เมื่อบุคคลนั้นได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากที่จะเรียนรู้ต่อไปนะครับแต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ ก็จะไม่อยากที่จะน